ียนมาแบบยาวนานมากเดี๋ยวจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนักเรียนท่านหนึ่งนะคะว่างคิดถึงไหมถึงเ้สวัสดีค่ะคิดถึงหนูไหมคะคิดถึงมากจ้าคือเพื่อนของเรานะคะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปฐมน้อยเลยนะคะค่ะเราก็เจอเพื่อนอีกคนนึงนะคะ อันนี้เป็นเพื่อนมัธยมไม่ได้มาโรงเรียนนานมันก็จะมีความเขินเขินนิดนึงนะคะนายชอบคนไหนชอบคนไหน ชอบพี่มาลัยกับคานค่ะชอบพี่มาลัยค่ะชอบพี่มา อ้ายน่ารัก ชอบยิงฟ้าอันนี้เพิ่ง้วชอบใครอมาลัยค่ะวายมาลัยกะเท่านั้นค่ะนี่มาลัยค่ะอาคนนี้ล่ะนี่มาลัยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับมาลัย อกให้ทุกคนได้เห็นเรื่องหลังชีวิตของนางงามนะคะ ซึ่งเบื้องหลังชีวิตของมาลัยนะจะเป็นอะไรยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันเราจะไม่สปอยให้ทุกคนได้ฟัง และตอนนี้เนี่ยคือหน้าสดสภาพแบบไม่ไหวมากคือเราไปแปลงโฉมแล้วก็เราจะไปสนามบินกันเพราะว่าวันนี้เราจะกลับบ้านไปเชียงรายหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมาครึ่งเดือนลาโรงเรียนมาแบบยาวนานมากเดี๋ยวจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนักเรียนท่านหนึ่งนะคะ ก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะได้แล้วนะ ตอนนี้เราก็จะมาแต่งหน้าค่ะแต่เราก็ไม่แต่งอะไรที่มันมากมายนะคะ เราจะแต่งสีใสคลีนฟรีเพราะว่าสนามบินเราใส่แมสเราไม่ต้องทา เราจะเขียนแค่คิ้ว แล้วก็เขียนตานิดหน่อย ปัดมาสคาร่ามาสคาร่านะคะ โอเค มาลัยจะบอกว่ามาลัยเป็นคนที่ไม่ชอบใช้แบบฟอนเดชั่นเท่าไหร่แบบรองพื้นแล้วไม่ชอบ ใช้เวลาเราแต่งตัว everyday look เนี้ยมันอะไรจะไม่ใช้ มันอะไรจะใช้แค่แป้งพัดหรือว่าครีมกันแดด แล้วก็แต่งหน้าตึ้งตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหข้างหลังคือแบบว่าเต็มเบอร์ไปหมดนี่ เป็นถ่ายบล็อก เป็นไงบ้างคิดถึงไหมถึงจ้า กอดกอดกอดกอดถูกคุ้มหัวหายเสียหมดเข้าบ้านกันดีกว่าทุกคน แดดร้อนมากเลย แม่ไว้ทะเลเดี๋ยวมันโยกมันนะจึงบ้านแล้ว เราก็เจอคนสวยอยู่หน้าบ้านนะคะ เหมือนไหมไม่เหมือนเนี่ยลาเมื่อไหร่ สะพายแบบนี้นะสบายอูติ๊กล้อเป็นใครๆอันนี้ไม่ได้สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะมาดำติ๊กซื้อเลย้วมถ่ายวิดีโอจ้ะนี่คนป้าหนูนะคะ มันคือจริงนะคะ นอนที่ไหนไม่สบายเท่ากับบ้านของเราเอง แล้วก็ที่ที่ไหนไม่สบายใจเท่ากับห้องน้ำบ้านเราเองนะคะหอมมากคุณแม่ทำอะไรคะผัดหน่อผัดหน่อผัดหน่อไม้นะคะมีกกินหอมมากกินกับแคบหมูนะคะ อร่อยจริง อร่อยสะบัดมาก oh, no. บอกเลยว่าเป็นเชฟที่ทำอาหารอร่อยที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะคะอะไรเมื่อไรก็ต้องกินเนาะ กินกินให้หมดเลยหมดเกลี้ยงปงเรียนมาเหรอครับคิดถึงไหมคิดถึงอื พี่ไรมีขนมให้ด้วย ดูอยู่ในตู้เย็น มีเยอะกว่านั้นอีก จริงเหรอ ไปโรงเรียนเป็นไงบ้างสนุกแล้วก็โดนเพื่อนต่อยกับบ้านมา โดนต่อยแล้วต่อยเพื่อนไหมต่อยเพื่อนคืนไหม ไม่ต่อยหรอโอ้ ใจปีเอ้ย ดีค่ะถ่ายบล็อกค่ะ คิดถึงหนูไหมคะ คิดถึงมากจ้าจริงหรือเปล่าจริงถ้าหมไม่ต้องเอาแล้วนะ ไม่เอาแล้ว ลืมแล้ว บ๊ายบาย สวัสดีค่ะเพื่อนสาว นี่คือเพื่อนของเรานะคะ อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปฐมน้อยเลยนะคะ เป็นไงบ้างคิดถึงเพื่อนปะคิดถึงมาก ไม่มีใครให้จับก้นเลยเบื่อ ไม่มีใครให้ตื่นเต้นเราก็เดินทางมาประมาณ 35กิโลไปกลับวันละ70กิโลนะคะเบาๆค่ะเราก็เจอเพื่อนอีกคนนึงนะคะ อันนี้เป็นเพื่อนมัธยม เป็นเพื่อนที่อยู่เชียงแสนเมื่อกี้เป็นเพื่อนอยู่หาดบายนี่นะคะคี่จึงมากที่นั่งเราโดนแย่งไปแล้วอ่ะเขินหน้าคนเยอะมากเลย ไม่ได้มาโรงเรียนนานมันก็จะมีความเขินๆนิดนึงนะคะ เหมือกหมดแล้วและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับบ้านกันเอ๊ะไม่ใช่กลับบ้านหรอกค่ะเรานะคะ จะไปพักผ่อนที่บ้านเพื่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเชียงใหม่กันไปดูงานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่จังหวัดเชียงใหม่คะตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆแล้วอยู่บนรถเพื่อนๆนะคะห่างพร้อมเซฮา ักจริงใช่ไหมคะกูดมอร์นิ่งและตอนนี้นะคะเวลาประมาณตีสี่เราก็กำลังเตรียมตัวกับการที่เราจะไปดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะคะนี่เพื่อนๆกำลังพร้อมกันแล้วก็คุณเพื่อนนะคะนอนผมให้ นี่น่ารักมาก มีคุณคุณขิง อ่านี่คุณตัง เป็นคนตังเขินอีกครึ่งชั่วโมงเราจะเดินทางกันแล้วนะคะ ทุกคนหวังว่าเชียงใหม่วันนี้จะไม่ฝนตกและตอนนี้นะคะ เราก็พร้อมแล้ว พร้อมมาก ไม่ได้พร้อมเดินทางนะ พร้อมนอนก็น่าจะเดินทางอีกยาวๆนะคะ น่าจะถึงเชียงใหม่ประมาณ8โมงเช้าเฮ้ยปิดทำไมอ๋อฉันเหนื่อยมากนะ ะก็อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ บรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีเลยลึกเกิน แต่ไม่ดีตรงที่ให้เราขึ้นดอย โดยเท้าเปล่านะคะสู้ชีวิตมากค่ะ อตัวจริงแล้ว อุ้ยน้อง มากที่เชียงรายแล้วมีอะไรดีบ้างที่เชียงราย มีผมนี่แหละครับเอ้ยเฮ้ยเขินกล้องนะเนี่ยรอให้สิบมั่นให้ร้อยแหม เขาทำอะไรกัน เขาสองคนทำอะไรกันออกกำลังตอนเช้าเหรอ ใช่แล้วอ้าวอ้าวอยากกินก่อนเวลาอ่ะอ้าวอ้าวเอาเลย เอาเลยนายชอบคนไหนชอบคนไหน ชอบพี่มาลัยกับคานค่ะอ๋อชื่อมา อบคนไหนชอบพิมาลัยค่ะอ่าชอบพิมาลัยค่ะอ่าน่ารักชอบอิงฟ้าอันนี้พึ่ง้วชอบใครมาลัยค่ะมาลัยกะเท่านั้นค่ะเออเชื่อได้หรือเปล่านะคุณเกิดนี่ขวัญใจของมาลัยกะค่ะ เขาไม่เรียนกันนะคะ เขาโดดเรียนพูดเล่นพูดเล่น เขาว่างค่ะอ่านี่นี่ชอบมิสแกรนคนไหนคะพี่มาลัยค่ะพี่มาลัยค่ะ อ่ะคนนี้ล่ะพี่มาลัยค่ะ นี่นะคะเมื่อกี้ก็เจอน้องๆ น้องๆทุกคนน่ารักมากจริงๆเขาก็ชอบทุกคนแหละแต่เราพูดแค่เอาใจเราเฉยๆเพราะเราค่อนข้างเป็นคนที่ beautiful มากๆนะคะก็โรงเรียนก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปเรียนคาบแรกนะคะ เราจะไปเรียน netting ใช่ปะทักนิตติ้งนัตติ้งอะไรนะนิตติ้งสีใช่มันเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะใช้ความสามารถนิดนึงมาแหละจะไม่เก่งนะคะ แต่ก็จะพยายามทำ แต่หลังจากที่ไม่ได้เรียนมาประมาณครึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกลับไปเรียนแล้วก็ไปเจอคุณครูแล้วก็เพื่อนๆกันค่ะ ไปข้างหลังโรงเรียนใช่ เพราะว่า เวลาเราเลิกโรงเรียนเลยเนี่ยเราจะไปซื้อขนมแล้วก็พักผ่อนรอรถขึ้นกลับบ้านที่เฮ้ยรอ เรากลับบ้าน เออรอขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านนะคะและระหว่างทางนะคะ แล้วก็เดินกับเพื่อนของเราดีเพื่อนของเราหมดเลยคนที่เรียนเก่งที่สุดในห้องขยันสุด ขยันที่สุดแล้วก็รู้เรื่องที่สุด รู้สึกยังไงคะวันนี้ รู้สึกว่าอยากกลับบ้านอ่าโอเค ความรู้สึกเราคือเดียวกันเดียวกัน เราครูก็สั่งงานเยอะด้วยนะ จริงๆ แล้วเราอยู่ม .6 เนี่ยเราต้องการการบันน้อยๆใช่ไหมใช่ไม่ใช่แค่ม .6 หรอก ตั้งแต่ป .1 ละจริงๆแล้วเราก็เริ่มกระดูกหลังก็แบบเริ่มอันนี้เคราะห์แคร์เคราะห์มันจะมีเสียงเบาๆเนาะแก่แล้วอ่ะเมงและตอนนี้นะคะ เราก็อยู่ข้างหลังตรงถนนแล้ว เรากำลังรอสมาชิกบนรถนะคะ ให้ครบแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านที่บ้านหาดบ้ายอำเภอเชียงของนะคะ จะมีหลายๆคนที่สงสัยว่าทำไมมาลัยเป็นคนเชียงของ แต่มาเรียนที่เชียงแสนเพราะว่ามาลัยเนี่ยบ้านบ้านมาลัยบ้านหานว่ายนะคะ จะอยู่ตรงกลางของอำเภอเชียงของ และเชียงแสนมาลัยก็สามารถเลือกได้ว่ามาลัยจะอยากเรียนในอำเภอไหน จริง ๆแล้วเนี่ยที่ไม่เลือกไปเชียงของเพราะว่าเรื่องการเดินทางเรียนกับแรกเพราะว่ามันต้องขึ้นดอยเนินเขาแล้วก็โค้งอะไรด้วย เวลาฝนตกอาจจะ มีความแบบว่าเสี่ยงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เลยเลือกมาอยู่เชียงแสนเพราะว่าเดินทางสะดวกจริงๆค่ะ ก็ประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะ เราจะไปออกกำลังกายและแล้วเราก็เจอสุดตนคนนี้นะคะโอ้ยนี่นะคะ เฮ้ยยังไงยังไง สิเขาไม่ใช่น้องสาวฉันเขาเป็นใครก็ไม่รู้ สวัสดีค่ะ ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะใช่ยาสีฟันอะไรคะทำไมฟันเหลืองจังใช่ยาสีฟันตัวเดียวกับเธอนั่นแหละ โอเค โอเคเลยมาฉันจะสาบเธอ สาบเธอให้ไปเป็นแมงสาบ นี่นะคะเ้ยต้องจสร้างหนึ่งเพลงละอ่าเดินดิเดินดิเออ เดินให้หน่อยเออ มิสแกรนเช็คเลย จริงๆ แล้วเนี่ยอออยากว่ายน้ำเป็นแต่ว่ายน้ำไม่เป็น ได้แค่ว่ายแบบว่ายไม่ว่ายสิเอ้ยไม่ใช่อุ้ยตะวันตกไปแล้ว สวยมาก นี่เมื่อกี้เราถ่ายไว้แต่ท้องฟ้าก็คือ ให้เ้าฟ้าช่วยดูแลให้ดีนี่แหละก็คือสวรรค์ เราจะเห็นตะวันตกแถวบ้านเรา ที่อื่นไม่มีนะคะ ที่เชียงแสนหรือเชียงคงเขาจะเห็นแค่ตะวันขึ้น แต่ของเราอาจจะเห็นตะวันตกสวยมาก โชคดีจริงๆที่เราเกิดมาแบบอยู่อยู่แบบเป็นคนหาดบ้านนะ ดูสิ บรรยากาศแบบดีมากแล้วลมดีมากลมช่วยพัดหัวใจให้ลอยไป จากดินแดนที่เนือที่ไกลแสนไกลเรียนนะแต่ก็ทนฟัง อันนี้ก็คือเพื่อนๆของมาลัยเองนะคะ ใส่วิทย์นี้หมดเลยและตอนนี้นะคะมาลัยก็ได้ถ่าย บล็อกจบไปแล้วนะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะสนุกกับบล็อกที่มาลัยถ่าย มาลัยหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เอนจอยไปด้วยเวลาที่มาลัยไม่ได้ใส่มงกุฎหรือว่าไม่ได้อยู่ในลุคของนางงามเนี่ย มาลัยก็จะเป็นแบบนี้เลย เป็นนักเรียนทั่วๆไป เป็นเด็กทั่วไปเลยนะคะ ไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลย พิเศษก็คือว่านอนกินง่ายนะคะ ถ้าใครอยากสนับสนุนหรือว่าเป็นกำลังใจให้มาลัยเนี่ย ก็สามารถกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กด subscribe กดคอมเมนต์มากันเยอะๆนะคะ แล้วหวังว่ามาลัยจะทำบล็อกให้ทุกคนได้เห็นอีกบ๊ายบาย ขอบคุณนะคะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ จากเรา